มาถึงแล้วค่ะดินแดน ดิสนีย์แลนด์นี่คือแรนโบทุกคนเห็นไหม สวยมาก ช้าฝนตกแรงมากก็คงจะคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแน่ๆเลย เพราะว่าฝนตก ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปแต่ก็ต้องไปแหละฝนตกเพราะว่าซื้อบัตรแล้วแต่ว่ามันต้องเปียกแต่ตอนนี้ก็คืออากาศรมฝนรินนิดนึงฝนมันยังไม่ทันได้ตกแรง แต่ว่าเช้าตกแรงมาก ก็พากันแบบคิดงงว่าซื้อบัตรแล้วฝนตกไม่เป็นไรฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปดู ความยิ่งใหญ่ของดิสนีย์แลนด์ตอนที่เราไปถึงกันนะคะ เดี๋ยวถ่ายภาพสวยๆ มาให้ดู Only parking อันนี้ parking เขาเก็บ about 20 minutes ที่ดิสนีย์แลนด์นะคะสำหรับที่จอดรถของเรา ตอนนี้คือเราบุ๊ก everything ในกระดาษนี้มาหมดแล้ว เขาก็เลยให้เราได้เข้ามาที่จอดรถ สแกนกัน นี่คือที่จอดรถของเขาใหญ่มากๆ not a lot of people today. Good. Yeah, good. Pakati is a lot. Yeah, really good. We backed up over there. อันนี้คือไม่ค่อยมีคนนะคะ วันนี้ดีมาก เพราะว่าเราเรามาวันที่แบบว่าเขาคิดว่าฝนมันจะตกไง แต่เราลุ้นเอาเขาขายบัตรเราก็เลยลุ้นแบบบุกหลังจากเขามา อันนี้โชคดีมากที่ฝนไม่ตกว้าวดีมากค่ะ ปกติแถวนี้คือเต็มค่ะ เราเข้าไปพักค่ะ เนี่ย ที่จอดรถไรต์ t 30 30อ๋อิบดอลลาร์เก้าร้อยบาทเเกก้้้ารอยาสิบาทพันหนึ่งไป ที่จอดรถเฉยๆเขาโอเวอร์นี่คือการบุ๊กเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ของเราเราทำเสร็จแล้วให้เขาสแกนเสร็จ เราก็ขับมาตรงที่จอดรถกันค่ะ ปกติคนจะเต็มนี่เลย รถเรามันก็จะโยกโยกโยกโยกโยกโยกหมยนะคะ เพราะว่าถนนทางชันเนี่ยเห็นไหมเราจะเข้าไปกันค่ะ หาที่จอดรถกัน ปกติคือคนจะเยอะกว่านี้นะคะ แต่นี่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ที่จอดรถก็คือเต็มอะ still จะไปหาที่จอดรถกัน ไปค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในกัน ล้อเล่นนะครับผมฉันเอาช็อกโกแลตมาอย่างเดียวเรากำลังเดินเข้าไปในงานแต่ว่าไม่ไม่เอานำนำโค้ดอ๋อ yeah I'm good, man. How are you? Just a uh, photo stuff. Open up the bag. Yeah, yeah, yeah, yeah. You can, you can. Yeah, yeah. This is an interesting first. Yeah, it's just uh my. <laughs> my hat. Oh, okay. Yeah. It's a hat. No, it's a scarf. Yeah. Oh, scarf. Yeah. Oh, scarf. Oh, okay. Yeah, you, you yeah, you can check it out. You can check it out. phone or anything? On? Yeah, I got a phone here. Right. Phone, phone. Table, yeah. Yeah, you wanna. How's your Christmas Eve going? It's good, bro. How is yours, Frank? Not too bad. Not too bad. Is this uh, just like a? It's like the the GoPro, like a gimbal. This gimbal. It doesn't extend, right? No, no, it doesn't extend. Oh, okay. Yeah, okay. yeah. Oh, you got a nice camera in here too. Huh? Yeah, it's my camera. Like I just want to take a photo of my my <laughs> wife. You know? Okay. Yeah, you can all check right. it all out. Yeah. This one okay. It doesn't extend more than six feet. I checked online. Okay. It doesn't. Yeah, I checked online. I checked the I checked the requirement online. So. Okay. <laughs> yeah. Yeah, You got some nice camera. Are you like a photographer? Yes, I am. Oh, so okay. yeah, yeah. I'm a photographer, like you know what I'm saying. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Appreciate it. Yeah. Come on through. <laughs> I had this on. Should I take this off or? Yeah, I'm gonna set it off. Yeah. Oh. All right. So um. Oh, I'm gonna have to take it off. is the holster itself plastic? Uh, the holster is plastic, yeah. Let me just... นเป็นฝนนิดๆแล้วก็มีแดด อันนี้คือฝั่งของดิสนีย์แลนด์นะคะชีมาถึงตรงนี้ก็คือ California Ranger Holiday โอเค ของเราคือฝั่งนี้มันมีสองฝั่งนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปกันค่ะทุกคน Are you ready ในกระเป๋าเขามีแต่อุปกรณ์ ถ่ายรูปให้ดิฉันทั้งนั้นนะคะ ลองข้างหน้ายูทูบเบอร์พร้อมมาก สรัสครับทุกคน yes are you ready ready ครับ โอเค เดี๋ยวเราไปกันค่ะเราบุกจิคเก้นในกระดาษนะคะไปค่ะ Hi. for you too? Yeah, okay. me too. Yep. Shoot them outside on the town. There's lady in red. Yeah. Yeah. It is parking. Yep, it's parking. Um, I don't even know what she, she was telling me that, that she just can't come in. Zyda? Yeah. Zyda, but. Oh, the other yeah. one? Ariana, I believe. Okay. Adriana. Okay, now who's this one? Is you? It's her. You? Okay, yeah. I'm gonna put a photo on you. Okay. okay. Thank you. Okay, this one here, you don't need that one no more. Okay, thank you. Okay, okay. this is her, her ticket. Thank you. And then it's gonna be yours. Glasses. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, then get your ticket. t h a n k Thank you, boss. Okay. Appreciate it. Hey guys. Oh. ผ่านด่านการเช็คบาตรมานะคะ เราก็มาถึงแล้วค่ะ ดินแดนดิสนีย์แลนด์นี่คือแรนโบทุกคนเห็นไหมสวยมาก ตอนนี้ผู้ชายก็ทำการเตรียมกล้องค่ะแบ็คแพคของเขา ยูทูบเบอร์ตัวชกันไปกันค่ะ Are you ready, bro? Yes, ไปค่ะ Right or left? Right. Okay. ไปที่ right. ไปกันค่ะทุกคน you sure มาค่ะฮัมเบอร์เกอร์เนื้อวัวนะคะบาร์บีคิว สไปซี่ แต่ว่าไม่เผ็ด f ันโอเคฮะ e ันโอเคเค้กคนหนึ่ง อ๋อ มันเหมือนปลาต้องโกบ้านเรา แล้วตรงนี้ก็เหมือนซีน้ำตาลค่ะ ไอซิ่งมีรสชาติหวานหวาน powder sugar yeah powder sugar เพราะคล้ายกับแป้งที่ทำให้เรา เพิ่มความหวาน อิ่มมากค่ะทุกคนอันนี้คือเครื่องเล่นนะคะ And I just taped you, right? Yeah. Okay. Not Maybe? the one, not, not the one that's coming up, but the one okay. after that. That's when you. Yeah. กดเด็กเด้อโอ้กดล้อมประเทศนะยืนกัดกี้จมูกมองจืดปรับเก่งกันทุกคน yeah really funny oh my goodness hey. Let's go bro. Dito akang c r o ด d ย d Yeah, let's go. ไปค่ะ ทุกคน เรามาขี่เทรนนะคะ thank you อันนี้เรามา เรามาผิดแถวนะ ทุกคนปกติเขาต้องรอเป็นสองชั่วโมงแต่นี่เรามาขึ้นรอแค่สิบนาที เขาก็ให้รอขึ้น มากทุกคน เขามามาต่อแถวตรงเขาเอ็กเอ็กเซสคือเขาให้ออก แต่เรามาอยู่ตรงนี้เขาเลยมาเถอะมาเถอะคือดูแถวคนที่ราอยู่เป็นแบบ ดูคนเขารอแบบเป็นสองชั่วโมงทุกคนนใสัดีมากคนนี้แต่เขาก็ให้คืนเย้ let's go bye bye เก็บเจ้าไปกำเจ้า Right. Like, yeah. 哇！ นีถัดไปเดินไปเรื่อยค่ะ อันนี้เป็นดินแดนหินค่ะ หินภูผาภูผาเห็นอู้สวย Bienvenidos a bordo. Para su seguridad, no se sienten en las barandillas exteriores ni se traten en las mismas. Asegúrense de vigilar a ustedes y absténganse de fumar. Gracias. ¡Chu! สวยมากนะครับเนี่ยใช่ครับ ซอยมักนะครับ see everything right next station นะครับ Oh, ดยอดนะครับเนี่ย let's go ใช่ไหมจีรากนี่นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยเรือเรือเราอยู่บนเรือค่ะไปแล้วไปแล้วไป เฮือดนะครับเนี่ยเราทำการเปลี่ยนชุดนะทุกคนโอเคครับ ที่นิทีหรือคลัมเบียนะครับ เนี่ยชูชูคนเราอยู่บนเรือนะคะชอบไหมนะครับชอบค่ะชอบค่ะนะครับ โอเคครับผม thank, you. <laughs> It's a gimbal. It's on Amazon. Yeah, yeah. Oh, yeah, everything for Amazon. <laughs> yeah. <laughs> passport and the necessary visas prior to leaving the spaceport. Passengers requiring assistance should visit the nearest spaceport information kiosk. Thank you. Hold it right there. Do you know who I am? Seriously, I just accidentally wiped my memory. I could use a little help here. I'm kidding. What? Even How are you? Or not, because you're coming up right on my scale. Okay. Let's keep it moving, let's keep it close. Keep it tight. Tight. All passengers must have like... That's it. How many group here, folks? Two. Okay, hit the gate, letter D, all the way down the hall of the gate, letter okay. D. Letter D, okay. How many group here, folks? Just two. Okay. Two, just two. We're going to be right over here in row two on the next two dots. Okay. And then so it's going to be them two and MTC and then you. to be right You have to wear glasses, not the hood. Don't you tell ต้องใส่แว่นตา I know exactly what time you depart. Your job and I mine. So, excuse me, Captain. Who are you? See, Vicky, systems analyst. It's about time. Binary motivators active. Well, binary is like a second language to me, but I to fix them please click on those yellow straps all the way down the road, please. All the way down there, buddy. Thank you. Galactic regulations require that you remain seated at all times. Supervising any young ones on keeping times throughout the flight. You may now go ahead and put on those flight glasses. Have a safe journey. Every stone crevice yeah. will be deactivated for sure. Hold it right there, Captain. I'm not actually the captain. We're looking for this rebel spy. Have you seen her? No one on this transport could possibly be a spy. Who did? This is the speeder we're looking for. Blast them! Here's our part two! <laughs> <laughs>

place. so cool. Yeah. I know everyone. นะคะ next session อันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะ กับ EP แรกของเรากับการเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ชมวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบของเราไปแล้วนะคะที่ช่องได้รังสรรค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกมา ได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าดิสนีย์แลนด์นั้นเป็นเยี่ยงไรเครื่องเล่น everything ที่อยู่ในนั้น ความยิ่งใหญ่ความกว้างใหญ่ของดิสนีย์แลนด์นั้นเป็นยังไงนะคะ หวังว่าทุกคนเพื่อนเพื่อนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะ จะได้ดูจนจบ EP แรกของเรานะคะ แล้วก็ไม่มีอะไรมากเลย นอกจากขอบคุณ แล้วหวังว่าจะได้เห็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแนะนำการติชมหรือว่าคอมเมนต์ที่อยากจะเห็นว่าเราไปที่ไหนบ้างอะไรยังไง คือแบบอยากให้เพื่อนๆได้ช่วยกันคอมเมนต์แนะนำเพราะว่าเราเป็นช่องน้องใหม่ อยากให้เพื่อนๆได้ช่วยออกความคิดเห็นว่าเราต้องแก้ไขอะไรยังไงนะคะ อย่าลืมนะคะช่วยคอมเมนต์ให้ช่อง next station ของเราด้วย และที่สำคัญเลยนะคะสำคัญเลยนะคะ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่อง next station ของเราด้วยนะคะ หวังว่าจะเพื่อนๆนะคะ จะเอ็นดูแล้วก็ช่วยแชร์ฝากด้วยนะคะช่องหนึ่งของเรา next station นะคะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามหรืออยากจะอะไรต่างๆ เพื่อนสามารถคอมเมนต์ให้เราได้เลยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆ จะชอบวิดีโอ EP แรกของเรานะคะ EP 1 ก็คือการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนมากนะคะ ที่ติดตาม รักทุกคนค่ะบาย next station หมด